ที่ 1.3 นะครับสำหรับตอนนี้นะครับเป็นตอนที่จะกล่าวถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคำว่านวัตกรรมและเทคโนโลยี อีกส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องของแนวคิดพื้นฐานที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมการศึกษา แล้วก็ใช้ควบคู่กับคำว่าเทคโนโลยีอยู่เสมอๆนะครับ ในภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า innovate นะครับ ซึ่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีนั้นเนี่ยนะครับมีความหมายแล้วก็มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวนะครับ เนื่องจากว่านวัตกรรมนั้นเป็นเรื่องของการคิดค้นนะครับหรือว่าเป็นการนำเอาสิ่งที่เป็นการกระทำใหม่ๆนะครับเกิดขึ้นมาใหม่ๆนะครับเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับใน ทางที่ดีขึ้นนะครับซึ่งอาจจะอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการในเรื่องของการคิดนะครับในด้านของความคิดหรือว่าอยู่ในขั้นตอนของการทดลองอยู่นะครับยังไม่ได้ไปสู่ขั้นตอนของการนำไปใช้ หรือว่าเป็นอยู่ในส่วนของอที่จะเกิดความคุ้นเคยของสังคม ส่วนคำว่าเทคโนโลยี มุ่งไปที่การนำสิ่งต่างๆนะครับ รวมทั้งวิธีการเนี่ยนะครับ เข้ามาประยุกต์ใช้ในการทำงานนะครับ หรือว่าการแก้ปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ถ้าหากเราจะพิจารณาเรื่องของคำว่านวัตกรรมนะครับ แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ย เรามองแล้วว่าสิ่งนั้นมันน่าจะนำมาใช้นะครับ การนำเอานวัตกรรมนั้นเข้ามาใช้ มันก็จะกลายเป็นเรื่องของเทคโนโลยีไปด้วยนะครับ แต่อีกในมุมมองหนึ่ง ถ้าหากว่ามีการนำเอาเทคโนโลยีนั้นนะครับมาใช้แล้วเทคโนโลยีนั้นเนี่ยนะครับเกิดการคิดหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งใหม่ ๆ เกิดเป็นวิธีการใหม่ ๆขึ้นมานะครับสิ่งนั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรียกว่าเป็นนวัตกรรมด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงจะเห็นว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีนั้น จะอยู่ควบคู่กันเสมอ การทำงานใหม่ๆก็จะเรียกว่านวัตกรรมทางการศึกษา ซึ่งหมายถึงความคิดหรือวิธีการปฏิบัติใหม่ๆที่จะส่งเสริมให้กระบวนการทางการศึกษา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และก่อให้เกิดความประหยัดมากยิ่งขึ้นแนวคิดพื้นฐานที่ก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษา ในการนำเอาแนวคิดพื้นฐานทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป จะก่อให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาในหลายรูปแบบด้วยกัน ซึ่งแนวคิดพื้นฐานทางการศึกษา สามารถสรุปได้ 4 ประการดังนี้ 1. ความแตกต่างระหว่างบุคคล individual difference ได้ก่อให้เกิดนวัตกรรม เช่น โรงเรียนแบบไม่แบ่งชั้น บทเรียนสำเร็จรูป การสอนเป็นคณะ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2. ด้านความพร้อมในการเรียน readiness ได้ก่อให้เกิดนวัตกรรม เช่นชุดการเรียนการสอน ศูนย์การเรียน 3. การใช้เวลาในการศึกษาได้ก่อให้เกิดนวัตกรรม เช่น ตารางเรียนแบบยืดหยุ่นมหาวิทยาลัยเปิด การเรียนทางไปรษณีย์ 4. การขยายตัวทางด้านวิชาการ และอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากร ได้ก่อให้เกิดนวัตกรรม เช่นดาวเทียมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเปิด การศึกษาทางไกล การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต โดยสรุปเทคโนโลยีหมายถึง การนำความรู้แนวคิด และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้อย่างเป็นระบบในการทำงานต่างๆ ซึ่งอาจเป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นรูปธรรม เช่น เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ หรือสิ่งที่เป็นนามธรรม เช่น กระบวนการหรือเทคนิคในการทำงาน ซึ่งอีกคำหนึ่ง ที่มักจะได้ยินคู่กันคือคำว่านวัตกรรม นวัตกรรมหมายถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ แนวคิด หรือวิธีการทำงาน วิธีการปฏิบัติใหม่ๆซึ่งแตกต่างจากเครื่องมือหรือวิธีการปฏิบัติที่ใช้อยู่ในระบบงานปัจจุบันเดิม ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณา 4 ประการ คือ 1. ต้องเป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด หรือปรับปรุงบางส่วน 2. มีการนำเอาวิธีระบบมาใช้ ในการกำหนดองค์ประกอบและขั้นตอนของกระบวนการ 3. มีการพิสูจน์ด้วยการวิจัยหรืออยู่ระหว่างการวิจัย และ 4. ยังไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบงานปัจจุบัน การพิจารณานวัตกรรมตามเกณฑ์ดังกล่าวนี้นะครับจะทำให้นวัตกรรมของแต่ละคนอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกันก็ได้เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างก็มีความสัมพันธ์กันนะครับกล่าวคือเนี่ย จากการที่สิ่งใหม่ ๆเกิดขึ้น เราก็จะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมแต่เมื่อผ่านกระบวนการต่างๆไปแล้วนะครับมีการนำมาใช้ในระบบงานปัจจุบัน เราก็จะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยี และเมื่อมีการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีตัวนั้นเข้าไปนะครับก็จะกลับกลายมาเป็นสิ่งใหม่ๆนะครับซึ่งก็จะเรียกว่าเป็นนวัตกรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นเข้าสู่ระบบวงรอบอย่างนี้ มีการพัฒนาไปเรื่อยๆ ช้เรียกว่าเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งมีการกำหนดขอบข่ายของเทคโนโลยีการศึกษาไว้ โดยสมาคมเทคโนโลยีการศึกษาสหรัฐอเมริกา AECT เพื่อให้นักเทคโนโลยีการศึกษาได้ทราบบทบาทหน้าที่และภารกิจในงานของตนเอง โดยได้กำหนดไว้ 5 ด้านประกอบด้วย การออกแบบดีไซน์การพัฒนา development การนำไปใช้ utilization การจัดการ management และการประเมิน evaluation